ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง ชาติที่เจ็ดจันทกุมาร ขันติคืออาพรประดับใจ ขันติปารมี พระองค์พระราชทานพวกข้าพระองค์ ให้เป็นทาสกันดะหานละปุโรหิต ยังจะดีเสียกว่า ข้าพวกข้าพระองค์เพราะถึงแม้ว่า จะถูกจองจำด้วยโซ่ใหญ่ พวกข้าพระองค์ ก็ยังพอจะเลี้ยงช้าง เลี้ยงมา้า ขนขี้ช้างขี้ม้าให้เขาได้ หรือหากจะถูกเนรเทศออกจากแว่นแปนพวกข้าพระองค์ ก็ยังเที่ยวขออาหาร เลี้ยงชีวิตได้ยานวชิระ พระราชจิตจาพร เทิดยาณนวชิโร เกิดจลาจนทั่วพระนคร ในเวลาที่ทหารพาพระโพธิสัตว์ไปหลุมยัน พระชายาเจ้าชายจันทกุมารก็ติดตามออกไปด้วย มีผมเผ่ารุงรังร้องไห้คร่ำครวญดำเนินไปตามทาง เมื่อเจ้าหญิงเหล่านั้นร้องไห้คร่ำครวญอยู่ ทหารได้นำเจ้าชายออกจากพระนครไปยังหลุมบูชายัน ประชาชนทั่วไปทิ้งพระนครชุมนุมประท้วง กันเกิดจราจนขึ้น หลังไหลออกจากพระนครตามเสด็จไปอย่างเนืองแน่นพรามเห็นฝูงชนมากเกินไป เกิดความหวาดกลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้น จึงสั่งให้ปิดประตูพระนคร เมื่อประชาชนออกจากพระนครไม่ได้ ก็พากันไปชุมนุมในสวนแห่งหนึ่ง ใกล้กำแพงด้านที่ จะประกอบพิธีบูชายัน ส่งเสียงโห่ร้องอื้ออึง ฝูงนกพากันตกใจ บินทยานขึ้นท้องฟ้า ฝูงชนร้องเรียก นกพำเพอเหมือนคนบ้าว่า นกเอ๋ย ถ้าพวกเจ้าต้องการเนื้อ ก็จงบินไปทางทิศตะวันออก แห่งบุพวดีนครที่นั่น พระเจ้าเอกราชบ้าอำนาจจะฆ่าพระโอรส พระธิดา พระมเหสีคฤหบดี ช้างมา้า โคอุสปราชและสัตว์บูชายัน ประชาชนคร่ำครวญอย่างนี้แล้ว จึงไปยังพระตำหนักพระโพธิสัตว์ทำประทักษิณปราศาสตร์แล้วมองดูพระตำหนัก เห็นเรือนยอด และราชอุทยาน ก็รู้สึกเงียบเหงา วังเวง จึงร่ำครวญโดยประการต่างๆว่า นี่ปราสาทของพระองค์ เรือนยอดทำด้วยทองคำ เกลื่อนกลนด้วยพวงมาลัย งดงามยิ่ง พระอุทยานมีดอกไม้บานสะพรั่ง ตลอดฤดูกาลทั้งอโศกกันนิกา แคฝอย มะม่วงสะโบกรณี ดารดาษด้วยดอกบัวหลวงและบัวขาบ งดงามวิจิตรด้วยลายเครือวันน่ารื่นรมใจยิ่งนัก บัดนี้ พระโอรสทั้งสี่พระองค์ ถูกเขานำไปฆ่าแล้วครั้นประชาชนพร่ำเพ้อที่พระตำหนักแล้ว จึงพากัน ไปพร่ำเพ้อที่โรง ช้าง โรง ม้า ว่า พระลูกเจ้าเสด็จไปในรถนี้ ย่อมงดงามดังเทพเจ้า บัดนี้ พระลูกเจ้าถูกเขานำไปฆ่า อย่างไร พระราชาผู้บ้าอำนาจ จึงจะบูชายันด้วยลูกในไส้ บ้านเมืองจะว่างเปล่าเงียบเหงาไร้มนุษย์ พระนครจะกลายเป็นป่าใหญ่ เมื่อประชาชนออกไปข้างนอกไม่ได้ ก็พากันชมนุมโห่ร้องไปตามท้องถนน ภายในพระนคร บ้างก็คว้าง าทุบทำลายสิ่งของ ฝ่ายเจ้าชายจันทกุมาร ถูกนำตัวไปที่หลุมบูชายัน พระมารดาพระโพธิสัตว์ทรงนามว่า โคตมีเทวีซบลงแทบพระบาท พระราชาทูลขอประทานชีวิตพระโอรสว่าข้าพระบาทจะเป็นบ้าแล้ว ถ้าเขาฆ่าจันทกุมาร ชีวิตของข้าพระบาทก็จะหาไม่ เมื่อพระนางโคตมีเทวีคร่ำครวญอยู่อย่างนี้ พระราชาก็ทรงนิ่งไม่ตรัสอะไร จึงทรงบอกหญิงสะพ้ยทั้งหลายว่า ลูกเราโกรธเจ้าแล้วกระมัง เหตุไร พวกเจ้าจึงไม่นำสามีเจ้ากลับมา แล้วต่างก็สวมกอดกันร้องไห้กร่ำครวญ เมื่อพระนางไม่เห็นวิธีที่ดีไปกว่านี้ จึงสาบแช่งพรามว่า กันดหาระ เมื่อสุริยกุมารและจันทกุมารถูกนำไปฆ่า เราเกิดความโศกเศร้าใจเช่นไร ขอให้แม่ของเจ้า เมียของเจ้า ประสบความเศร้าโศกทุกทรมานใจเช่นเรา ขอให้แม่ของเจ้า ได้เห็นพวกลูกๆของตนตายต่อหน้า เช่นกับเรา ที่หลุมบูชายันแม้พระโพธิสัตว์ ก็ทูลวิงวอนอีกว่าขอพระองค์อย่าได้ฆ่าพวกข้าพระองค์เลย หญิงผู้ต้องการบุตร แม้จะยากจนคนแค้นเพียงไร ก็ยังบนบานสารกล่าวขอบุตรจากเทวดา แต่พระองค์กลับรับสั่งให้ข้าลูกบูชายัน ขอพระองค์อย่ารับสั่ง ให้ข้าพวกข้าพระองค์บูชายันเลย